Unit 13 Program Design and Computer Languages การเขียนโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ Learning Objectives วัตถุประสงค์การเรียนรู้ To understand basic concepts in programming เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม To acquire vocabulary connected with programs and to become familiar with word families เพื่อให้ได้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม และทำความคุ้นเคยกับคำในวงต่างๆ to ask and answer questions about computer languages การถามและการตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ to use the infinitive correctly ใช้ infinitive หรือรูปคำกริยาที่มีคำว่า to นำหน้า อย่างถูกต้อง เนื้อหาต่อมา programming การเขียนโปรแกรมคำสั่งดูความหมายของการเขียนโปรแกรมในพจนานุกรม ว่าคล้ายกับที่เรียนคิดไว้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น Programming definition from Wikipedia ความหมายของการเขียนโปรแกรมจากวิกิพีเดีย Computer programming often shortened to programming is a process that leads from an original formulation of a computing program to executable computer programs ความหมายของการเขียนโปรแกรม มักเรียกสั้น ๆ ว่าการเขียนโปรแกรมเป็นกระบวนการที่นำไปสู่การกำหนดปัญหาไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการได้ Programming involves activities such as analysis, developing, understanding, generating algorithms, verification of requirements of algorithm. s including their c o r r e c t n e s s and resources consumption. An d implementation commonly referred to as coding of algorithms in target programming language การเขียนโปรแกรม ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การวิเคราะห์ การพัฒนาความเข้าใจ การสร้างอัลกอริทึม การตรวจสอบความต้องการของอัลกอริทึม รวมถึงความถูกต้องและการใช้ทรัพยากรและการดำเนินการ โดยปกติจะเรียกว่าการเขียนโค้ดแบบอัลกอริทึม ซึ่งเป็นเป้าหมายของภาษาการเขียนโปรแกรม ซอสโค้ด ซอสโค้ดคือแหล่งที่มาเขียนด้วยภาษาเขียนโปรแกรม จุดประสงค์ของการเขียนโปรแกรม คือการค้นหาลำดับของคำสั่ง ที่จะทำให้งานเฉพาะด้าน หรือการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ Step in Programming ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม Match the words 1 to 5 with the definitions A to E จับคู่คำ1ถึง5กับคำนิยาม A ถึง E 1 flowchart ผัง หรือแผนงาน2 source code 3 compiler หรือตัวแปรให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ f o r machine code ภาษาคอมพิวเตอร์ five debugging การตรวจแก้จุดบกพร่อง definition a program instructions written in a particular computer language คำแนะนำโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ B the techniques of detecting and correcting errors or bugs which may occur in program เทคนิคการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นในโปรแกรม C a diagram representing the successive logical steps of the program แผนภาพแสดงขั้นตอนทางตรรกะที่ตามมาของโปรแกรม D The basic instructions understood by computer is consists of 1 and 0 binary code คำแนะนำพื้นฐานที่เข้าใจโดยคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย เลข 1 และเลข 0 ซึ่งเรียกกันว่า binary code E. A special program which converts the source program into machine code. The only language understood by the processor. โปรแกรมพิเศษที่แปลงโปรแกรมต้นฉบับเป็นรหัสเครื่อง ซึ่งเป็นภาษาเดียวที่ถูกเข้าใจได้โดยโปรเซสเซอร์ ผู้เรียนลองมาหาคำตอบดูนะครับ คำที่1 flowchart ควรตรงกับข้อใดในคำนิยาม คำตอบคือข้อ 4 2. source code ตรงกับคำนิยามข้อใด คำตอบคือข้อ A 3. compiler ตรงกับคำนิยามข้อใด คำตอบคือ ข้อ e ข้อ 4 machine code ตรงกับคำนิยามข้อใด คำตอบคือ ข้อ d debugging ตรงกับคำตอบข้อใด คำตอบคือ ข้อ b หวังว่าผู้เรียนทำถูกต้องทุกข้อนะครับ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ step in programming ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมคำสั่ง จงเรียงลำดับเหล่านี้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง Write instructions in a program language เขียนคำแนะนำในภาษาเขียนโปรแกรม Prepare documentation เตรียมเอกสาร Understand the problem and plan a solution เข้าใจปัญหาและวางแผนแก้ปัญหา Make a flowchart of the program สร้างผังงานของโปรแกรม compile the program to turn it into machine code รวบรวมโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนเป็นรหัสเครื่อง test and debug the program ทดสอบและแก้ปัญหาโปรแกรม ขั้นตอนที่ 1 Step 1ควรจะเป็น understanding the problem and plan a solution ขั้นตอนที่ 2 Step 2 Step 2 make a flowchart of the program Step 3ขั้นตอนที่3 write instructions in a program language ขั้นตอนที่ 4 step 4 compile the program to turn it into machine code ขั้นตอนที่ 5 step 5 test and debug the program และขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนที่ 6 step 6 prepare documentation